ในหัวข้อต่อมานะครับ เราก็จะมาดูในส่วนของเมนูการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลกันนะครับ ซึ่งจะแบ่งเป็นการทำงานในส่วนของเอกสาร แล้วก็การทำงานในส่วนของโฟลเดอร์นะครับ สังเกตดูนะครับ พอเราคลิกกรณีเป็นโฟลเดอร์นะครับ สังเกตเมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าเราสามารถจะกดรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับสำหรับในส่วนของเอกสารอ่าเมนูก็จะต่างกัน ก็กดตรงนี้เพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับ หรือจะใช้วิธีการคลิกขวาเพื่อเรียกเมนูก็ได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเมนูที่ทำงานในส่วนของเอกสารกันก่อนนะครับ ก็ให้เราทำการคลิกขวาเพื่อเรียกเมนูนะครับที่เอกสาร เมนูแรกนะครับก็จะเป็นเมนูดูตัวอย่าง ซึ่งเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปเพื่อดูตัวอย่าง เอกสารของเราได้นะครับ เมนูต่อมาเมนูเปิดด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ ที่เราได้ทำการติดตั้งเอาไว้นะครับ ในส่วนของ Google Drive ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับ อ่านี้ตัวอย่างนะครับ ก็จะสามารถเปิดได้ด้วย Google เอกสาร หรือจะไปเปิดดูผ่าน PDF นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมต่อแอปเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับ เมนูต่อมาก็คือเมนูแชร์นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สำคัญสำหรับการใช้งาน Google Drive เลยนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะแชร์หรือแบ่งปันการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นถ้าเราต้องการที่จะแชร์เมื่อไหร่ก็เรียกที่เมนูนี้นะครับ เมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเมนู รับลิงก์ที่แชร์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับ เปิด ลิงก์การแชร์ไฟล์ข้อมูลที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์ตรงนี้เพื่อไปแชร์ให้คนอื่นได้นะครับ ที่จะเข้ามายังข้อมูลที่เรากำลังเลือกใช้งานอยู่นะครับ ถัดมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนูย้ายไปที่นะครับ ก็จะเป็นเมนูสำหรับใช้ในการจัดระเบียบไฟล์ข้อมูลสำหรับย้ายไปจัดเก็บในโฟลเดอร์หรือ เอาไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับ มนูต่อมาก็จะเป็นเมนูเพิ่มไปยังรายการที่ติดดาว อันนี้ก็เป็นเมนูที่ไว้สำหรับติดดาวให้กับไฟล์ข้อมูลของเรานะครับ ที่เราใช้งานอยู่บ่อย ๆนะครับ ซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กันกับหัวข้อที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับ ก็คือถ้าเราติดดาวไว้ เราสามารถที่จะเรียกใช้งานข้อมูลที่เราติดดาวไว้ได้ผ่านทางเมนูติดดาวตรงนี้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นเมนูเปลี่ยนชื่ออันนี้กรณีที่เราสร้างไฟล์หรือสร้างโฟลเดอร์ แล้วชื่อผิดนะครับ หรือต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ของเราใหม่นะครับ เราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับ เมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูดูรายละเอียด อันนี้ก็เป็นเมนูที่จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของไฟล์ข้อมูลนะครับ อย่างเช่นเจ้าของคือใครสร้างไว้เมื่อไหร่มีการแก้ไขล่าสุดตอนไหน รวมถึงไว้ดูรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับ อันนี้ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกันนะครับ เราสามารถจะมาดูรายละเอียดตรงนี้ว่าได้มีบุคคลใดได้เข้ามาดูหรือเข้ามาทำงานกับไฟล์ข้อมูลตรงนี้ เมนูถัดมาอันนี้ก็จะเป็นเมนูจัดกการเวอร์ชัน อันนี้ก็เป็นเมนูสำหรับใช้เปิดดูเวอร์ชันการทำงานของไฟล์ข้อมูลนะครับ โดยในเมนูนี้นะครับจะสามารถจัดเก็บ ไฟล์ข้อมูลเวอร์ชันเก่าๆไว้ได้ถึง30วันนะครับ หรือว่าจะจัดเก็บได้ถึง100เวอร์ชันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเปิดทำงานกับไฟล์ข้อมูลนะครับ ว่าอันไหนจะถึงก่อนกันนะครับ เมนูทำสำเนา อันนี้ก็ไว้สำหรับคัดลอกข้อมูลนะครับ เมนูการรายงานการละเมิด อันนี้ก็เป็นเมนูสำหรับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายของ Google นะครับกรณีที่เปิดไฟล์ข้อมูลมาแล้วก็มีการละเมิดเราก็มา แจ้งตรงนี้ได้นะครับ อ่าเมนูถัดมาเมนูดาวน์โหลด อันนี้ก็ไว้สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาใช้งานที่เครื่องของเรานะครับกรณีที่มีบุคคลอื่นแชร์ข้อมูลมาเราต้องการเอาข้อมูลกลับลงมาที่เครื่องเราก็เลือกที่เมนูนี้ เมนูถัดมาก็ตามชื่อนะครับ ก็เป็นเมนูลบ ก็ไว้สำหรับลบข้อมูลที่อยู่ในไดร์ของเรานะครับ ซึ่งหลังจากเราลบแล้วเนี่ยก็จะถูกย้ายมาที่ถังขยะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำงานกับไฟล์เอกสารนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูที่ทำงานกับโฟลเดอร์บ้างนะครับ เช่นกันนะครับ ก็คลิกขวาได้ สังเกตดูนะครับ บางเมนูจะคล้ายๆกัน เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่แตกต่างกันแล้วกันนะครับ อันนี้เปิดด้วยก็คล้ายกันเชก็คล้ายกัน รับลิงก์ก็คล้ายกัน อ่าย้ายไปที่ก็คล้ายกัน ติดดาวก็คล้ายกัน เปลี่ยนชื่อก็คล้ายกัน จะมีเมนูนี้ครับ เมนูเปลี่ยนสี อันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีต่างๆให้กับโฟลเดอร์ของเราได้นะครับ อันนี้ก็เพื่อช่วยในการจัดระเบียบของเอกสารที่อยู่ในโฟลเดอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ อย่างเช่น งานที่เป็นลักษณะเดียวกัน เราอาจจะใช้สีเดียวกันอ่านี่ก็ช่วยในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้เร็วขึ้น เช่นกันนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเมนูในส่วนค้นหาภายในโฟลเดอร์นี้ในกรณีที่เราคุ้นๆว่าไฟล์ของเราอยู่ในโฟลเดอร์เนี้ย เราสามารถจะมา กดค้นหาตรงนี้ได้นะครับ ส่วนด้านล่างนี้ก็จะคล้ายกันนะครับ กับในส่วนของการทำงานกับไฟล์เอกสารครับในหัวข้อนี้เราก็ได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็เมนูต่างๆ ที่ทำงานกับเอกสารแล้วก็โฟลเดอร์กันแล้วนะครับ ซึ่งในการใช้งานเราก็จะได้เรียนกันในเนื้อหาต่อๆไปนะครับ สวัสดีครับ